ทุกวันนี้นะคะ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรากันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเยาวชนของเรา ดังนั้นคุณครูจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อดีข้อจำกัดตลอดจนแนวทางในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นะคะ นี้อาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสกลวรเจริญศรีนะคะ อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ อาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะ อยากจะให้อาจารย์อธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะครับ ก่อนที่จะอธิบายความหมายของอาจารย์เล็กนะครับผมแยกเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มันคืออะไรมันก็คือช่องทางชแนลหนึ่งของคนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันนะครับโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกำกับนะครับ อันที่ 2 ก็คือคำว่าอย่างสร้างสรรค์นะครับ คืออะไร คำว่าสร้างสรรค์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับหรือสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ ดังนั้นถ้าเอา2คำมารวมกันก็คือการใช้สื่อช่องทางต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ครับค่ะแล้วการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยสามารถนำไปใช้ในด้านไหนได้บ้างคะอาจารย์ครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นประเภทก็คง ไม่พ้นส4ด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่1ก็คือในเรื่องของด้านการสื่อสารนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการติดต่อนะครับกับเพื่อนติดต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับด้านที่2นะครับก็คือเครื่องคำวบันเทิงนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันคงเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของของคนในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ โหลดข้อมูลดูวิดีโอ การฟังเพลงนะครับต่างๆนะครับด้านที่ 3 เพื่อด้านธุรกิจนะครับด้านธุรกิจก็คงเห็นว่าปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งชแ n e ที่คนมาใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าเป็นการค้าขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือตัวโปรดักต์ของบริษัทช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างนี้แล้วผลกระทบนะคะอาจารย์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่สร้างสรรค์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์มันกระทบนี่คือกระทบ ต่อตัวเราหรือกระทบต่อผู้อื่นยังไงบ้างคะ ถ้าจะถามอย่างนี้นะครับบอกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ได้หนึ่งก็คือในเรื่องของผลกระทบทางจิตใจนะครับที่เรียกว่าเป็น psychological effects นะครับก็คือการที่คนเรารู้สึกถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆในในในช่องทางต่างๆ ทั้งหลายเนี่ยเรากทำให้เกิดความรู้สึกโมโหนะครับจะเห็นไหมครับว่ามีข้อความสักหนึ่งข้อความเนี่ยโอ้ยโกรธ นะครับนั่นแหละครับคือเป็น เป็นในเรื่องของลักษณะที่เกิดกับความรู้สึกและ นะครับ ในผลกระทบข้อที่2ก็คือคงเป็นเรื่องของสุขภาพกายนะครับ ถ้าใครเล่นสื่อเครือข่ายออนไลน์เยอะๆ เนี่ยนะครับ ก็จะพบว่ามันมัน จะส่งผลกระทบต่อร่างกายในเรื่องของการเนื้อการปวดเมื่อยการนิ้วล็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นในเรื่องของผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายนะครับ ด้านที่ 3 ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าจำได้จำได้จำได้จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นในเรื่องของการเช็คอินนะครับเช็คตรงนั้นเช็คตรงนี้อยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนบอกไปหมดนั่นแหละครับมันทำให้เกิดผลผลร้ายได้ ซึ่งก็จะพบข่าวว่ามีการเกิด เรียกว่ากับภัยต่างๆ จากการที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่สร้างสรรค์ในด้านที่สามเนี่ยนะครับ แล้วก็ด้านต่อไปก็คือเป็นผลกระทบด้านสังคมนะครับ ด้านสังคมก็คงเห็นว่า ถ้าคนแต่ละคนมีความคิดที่แตกแยกงกัน ไม่ตรงกันนะครับ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนี่ย ก็จะทำให้เห็นเห็นภาพได้ชัดเจนว่ามันเกิดความขัดแย้งนะครับ คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับ แล้วก็ ในเรื่องของด้านอื่นๆที่มันอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียด เช่น การการกระตุ้นการเสริมสร้างของการใช้ภาษาที่ที่ไม่ถูกหลักนะครับแล้วออพออาจารย์พูดถึงการใช้อย่างไม่สร้างสรรค์เนี่ยทำให้นึกถึงคำคำหนึ่งที่บางครั้งเวลาเราเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย์จะเจอคำว่าไซเบอร์บูลิ่งอยากให้อาจารย์อธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังหน่อยว่าคำนี้มันหมายความว่ายังไงคะครับ คำว่าไซเบอร์บูลลิงก็มาจากคำว่าไซเบอร์กับคำว่าบูลลี่นะครับไซเบอร์ก็คือโรคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนาะส่วนคำว่าบูลลี่ก็แปลเป็นไทยก็คือคำว่าข่มเหงมันแก่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมอาจจะยังใช้คำนี้ผิดอยู่นะครับมักจะไปใช้กับคนทั่วๆ ไป แต่ถ้าเกิดเราศึกษาตามหลักการแล้วเนี่ยคำว่าไซเบอร์บูลลิงเนี่ยจะเป็นการใช้เฉพาะกลุ่มเด็กกับกลุ่มวัยรุ่นที่ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอนะครับเพราะผู้ใหญ่เนี่ย เวลาถูกไซเบอร์บูลลิงเนี่ย เขาจะสามารถมีวุฒิภาวะที่เข้มแข็งหรือการตอบโต้ ก็คือง่ายเขามีมีความสามารถในการตอบโต้กับคืออาจจะผ่านโลกมาเยอะ รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงนะครับ การไซเบอร์บูลลิงจะรวมถึงการใช้ข้อความที่หยาบคาย การใช้ข้อความที่ทำร้ายจิตใจ หรือรวมไปถึงการโพสต์ภาพที่ ไม่พึงประสงค์นะครับภาพน่าเกลียดภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับ หรือการการแบ็กเมลการแบ็กเมลก็ถือว่าเป็นการไซเบอร์บลลิงอย่างหนึ่งนะครับ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ในทางที่ผิดเกี่ยวกับการใช้สื่อตรงนี้ด้วยนะครับ มีประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการกีดกัน ถ้าอาจารย์เล็กนึกภาพออกก็คือ ถ้าเป็นบูลลี่ทั่วไป กลุ่มเพื่อน 6 คนก็จะกีดกันบางคนออกไปแต่ถ้าเราในไซเบอร์จะเป็นยังไงครับ การอันเฟรม นั่นแหละคือการไซเบอร์บูลลิงแต่เป็นกับเด็กนะครับ ถ้าผู้ใหญ่อันเป็นไม่ไม่ไม่ถือเป็นารอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ครับคนสะใจด้วยซ้ำนะครับหรือบางครั้งเวลาไปทานข้าวด้วยกัน 10 คนเงี้ยแท็กเพื่อนอยู่แค่ 5 คนอย่างเงี้ยกีดกันไหมคะอาจารย์นี่แหละครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นไซเบอร์นะครับค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้อาจารย์นะคะ ยกตัวอย่างว่าแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ควรจะเป็นยังไงคะ สำหรับแนวทางเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะศึกษาเนี่ยในในแหล่งเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยผมมมีเยอะแยะมากมาย แล้วก็ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ผมจะพูดในฐานะที่เป็นทางด้านจิตวิทยาและกันนะครับเพื่อให้ให้ให้ผู้ฟังหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยจะได้นำไปใช้ในชีวิตนะครับอันดับแรกนะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของคำว่า awareness ก็คือการตระหนักรู้นะครับ การตระหนักรู้มันก็จะนำ ไปสู่ conscious ที่เรียกว่าสตินะครับ ดังนั้นถ้าใช้สื่อใช้สังคมออนไลน์ใช้เครือข่ายทางสังคมต่างๆเนี่ยอย่างมีสติแล้วก็มีการตระหนักรู้ให้มากคำว่าตระหนักรู้หมายถึงว่า รู้ว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่ กำลังทำอะไรอยู่ มันก็จะเกิดสติได้นะครับข้อต่อไปก็คือในเรื่องของการการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับ เราสังเกตได้คำว่า critical thinking critical thinking ก็คือการคิดถึงผลลัพธ์ ที่มันจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ถ้าเราโมโหใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือไม่พอใจเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ย การที่เราจะโพสต์ข้อความลงไปใน ในในเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ย เราคิดถึง consequence หรือผลผลที่จะตามมา ว่าคนจะรู้สึกยังไงหรือจะมองเป็นไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ ในด้านที่ 3 ก็คือในเรื่องของการควบคุม control self control ควบคุมตนเอง จะเห็นว่าปัจจุบันทุกวันนี้ เราเป็นท่าสื่อแล้วเราเป็นท่าพวกเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว เขาไม่ได้เป็นเครื่องมือให้กับเรา ดังนั้นถ้าเรารู้จักควบคุมการใช้ เช่น เรารู้จักว่าเราจะต้องใช้เวลาไหนสื่อถ้าพูดง่ายๆคือมีการเทศะในการใช้ในที่ทำงานควรใช้ไหม อยู่ในห้องเรียนควรใช้ไหม อยู่บนรถไฟฟ้าที่คนกำลังแน่นเนี่ยควรใช้ไหมนะครับ และก็ในด้านสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือการไม่ด่วนสรุป นะครับจะเห็นว่าสื่อต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จหรือเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า don't jump to the conclusion อย่าเพิ่งสรุปสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรารับรู้หรือสิ่งที่เรารับสื่อสารจากข้อมูลข่าวสารว่ามันมันถูกหรือผิดอาจารย์คะท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์สรุปว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเราลงลึกไปถึงเรื่องของการเรียนรู้แล้วกันนะคะอาจารย์ว่าเราจะสามารถใช้ รือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงคะแน่นอนครับถ้าจุดมุ่งหมายหลักตับตามวัตถุประสงค์มันนอกก็คือด้านการศึกษาใช่ไหมครับคนที่จะใช้ก็แน่นอนก็ต้องคือผู้เรียนกับคุณครูนี่แหละ สิ่งแรกถ้าจะใช้ในอย่างสร้างสรรค์ ก็คือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับนอกจากการใช้โทรศัพท์แล้ว มันก็จะมีอีกหลายชงทางเช่นใน Facebook หรือใน Line หรือในในบล็อกกิ้งอะไรก็แล้วแต่ ที่เราจะสามารถ สร้างเป็นกลุ่มเครือข่าย สมมติอาจารย์สอนในคลาสคลาสหนึ่งเนี่ยอาจารย์อาจจะตั้งกลุ่มคลาสนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารนะครับ หรือแม้กระทั่งใช้ในการอัปโหลดสื่อต่างๆเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับผู้เรียนก็ได้หรือจะใช้เป็นสื่อในการที่จะใช้แสดงความคิดเห็นของเด็ก อาจจะสร้างสรรค์ข้อมูล เข้าสารต่างๆเนี่ยเราสร้างให้เขาเพื่อจะได้เกิดเกิดพื้นที่ให้กับพวกผู้เรียนนะครับนั่นก็คือการใช้สื่อ เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับการเรียนการสอนนะครับค่ะและสำหรับครั้งต่อไปนะคะ ทุกท่านก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป แล้วพบกันค่ะ